ก็ไม่หาไม่เผาช้าวะ มันไม่ มันเผาไม่เร็วอะดูดิเออเผาปกติใช่ป่ะของเองวะเนี่ย มันเป็นเพราะอะไรวะ ไม่ใช่ของตัวเอง มันไม่เผาเร็วเหมือนเมื่อก่อนอะเดี๋ยวตัวเปิดเซิร์ฟเนี่ยอาจจะแก้แหลกก็ได้ ข้อมูลทีมยังอยู่จะเอาไงไอทีมเนี่ยเขาจะเข้าทีมใครเรามากินไป เองรับไปยัง เนี่ยมันบอกแล้เนี่ยเองเข้าทีมไม่ใช่ปะไม่ มันบอกว่าเนี่ยเออเออเนี่ยได้เลยเนี่ยข้าทำเฟสไอรอนฟิชชิ่งรอเสร็จแล้วเฟสเชื่อมด้วยเนี่ยผมมาทำไมอ่ะกินเล่นเลยเควสสุดเป็นตั้งยี่สิบเอ็ดอะไร อะไรอ่ะมันนี่เว้ยทำไม เว้ยมันทำใหม่หมดเลยเว้ยเกียมก็จริงเว้ยได้ของใหม่แล้วเยะได้ของวันเกินเว้ยเอ้าทำไมวะเฮ้ยทำไมอ่ะไม่ไม่รู้เอ้าไอ้ห่าเริ่มใหม่เลยของเองอ่ะแต่ว่าสำเร็จหมดแล้วเว้ยเอาเราของใหม่ได้อ่ะเออฮัก k e r m a n ขอไปหาโกงโอลิมปักเนี่ยเลยเออบักจะโหดมาก กินปลานี่เลยเอ้า มันเข้าตัวข้าเนี่ยก็ให้ไงไม่เคยกินฮะเอ็งโยนมาหรือว่าอะไร โยนมาปลาได้อิงแซกมมกาที่พานเนี่ย ได้ตังเท่ากับ ได้ตังมาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเลยเ้ยให้มีเจ็ดร้อยไ่งเียขี้โกง เฮ้ยอะไรวะมันบั๊กไอ้ห่า Hackerman ได้ดาบเป็นได้ดาบมาเสียเลยเอาไปของเบรวยดาบไปเนี่ยฮ่าเับักเโหดแต่มันไม่มีอะไรเลยอ่ะ มันไม่ได้ดีฟอร์สเลยเลย เอาตูมมมันไม่อัปเดตไอ้ห่าไม่อ่ะถ้าเปิด CMD มันไม่ยอมอัปเดตอัตโนมัติอะข้าจะมานั่งกดทีละปุ่มแล้วไม่ขี่จะเดินต่ออะไรไว้เนี่ย เปลี่ยนไหม เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นจาว่าไงฮะ นี่ที่ถูแลวเปิดไรอาหารไปเนี่ยเผาอาหารช้า เออปกติไรอาหารเอาอาหารเร็วกว่าไม่ปกติฮะเอ็งแอดเวพอยดิยังไงอะยังไงวะ กดตัวอะไรวะ กดคอนโทรบี ลองดูดิยังเทเลพอร์ตได้ไหมถ้ามีโอพีไอญห่าไอ้ลองสร้างบ้านไอ้สร้างเวพอยบ้านแล้วก็เองลองเทเลพอร์ตที่เวพอยอื่นดิ ว่ามันได้เปล่าเนี่ยไอห่าถ้ามีโอพีอ่ะดีโอพีเนี่ย อ่ะไอ้ใจเมนชั่นเนี่ยค่าปิดโอพีตัวเองอ่ะลองดู ไม่รู้เองเห็นว่าตรงเนี้ย เนี่ยเองเห็นไหมเวฟพอยตตรงเนี้ย เห็นป่ะไม่เห็นเวฟพอยอยู่ในบ้านเว้ยเอาใส่ไว้นี่ไม่อาจจะไม่แชร์ก็ได้พี่ไม้ ก็ตรงนู้นไงเนี่ย เดี๋ยวจะกลับบ้านไงวะแบบจะเทเลพอร์ตกลับมาทำไงงั้นก็ทีวีหาค่าก็ได้ค่าไปถึงข้างบนละโอ้ไดค่าเ็ดอ๋อ หมดอีกแล้วไปขุดปีนพอร์ตเราต้นยอดอะยอดต้นถั่วขุดเลยไ่หาของเต็ม ว่ามีไข่ทองคำด้วย ได้เพชรมาห้าก้อนอ่ะคตรคุ้มเลย มีอะไรตกมาปะดูดิเฮ้ยโอ้ได้ของอย่างเยอะเลย เนี่ยไข่ทองอ่ะ เอาเลยไหม ไก่นี่ไม่จะดอกไอ้นี่โกอิกอดเลยเว้ย ไก่ตัวเนี้ยไก่กับทอง เออ เอ็งต้องตามหาเวสโตนด้วยเว้ยเป็นหินวาร์ปเอามาตั้งบ้านเราดิ พี่คายตามหมูหาผู้ว่าจะไปซีพอยนี่ มันมีเวสโตนให้ไงมันจะหายไงล่ะ บางทีมันเป็นซากซากปลูกพังอ่ะ มันจะมีเวสโตให้ขุดมาเลยแล้วมึนแล้วมึนแล้วเนี่ย ขอนอนขอนอนในหาขอเซฟก่อนใครยังไม่ได้เซฟเวฟพอยต์เลยอีเซฟไหมเนี่ยอ่เียลุกลุกลุกลุกป้ายรออได้นอนละไอหาหรือไปตายเกิดตรงนู้นจบเลย มีอัพเบกกิ้งสิบเลยเนเธอร์เลยไหมยังดีกว่าไอ้หาวแค่นี้รอดก่อน ค่าดูวัสดุไอ้นี่ก่อน simple storage ต้องการไม้ว่ะ ไม้มหาศาลเลยเว้ย จะทำกล่องยักษ์ ก็ต้องงั้นเยอะกว่า กล่องยักษ์เออเอามาเชื่อมกับ simple storage เวิร์กได้มาไม่ยี่สิบนะเฮ้ย อยู่ดีมันก็เผาเร็วได้เฉยเลยเจอโคโคนัทมาเว้ย เอ้าอะไรวะเหมือนบักวะไม่ได้แบบไม่ก็เนี่ยอันเดียวไอเนี่ยมาจากไหนวะอะไอเนี่ยมาจากไหนบ้านไม่หมดไงยังไม่ทำซิมเปิลสตอรี่เลยต้องวางยังไงเนี่ยไอ้วางไม่ได้อะต้องหาบล็อกเก็บไฟฟ้าป่ะใช้เครสี่อันบล็อกเลสโตนหนึ่งอันแล้วก็กระจกสี่อัน เก็บพลังงานได้เป็นล้านเลยเว้ย เอาไป เอาไปอะไรยังไม่สร้างที่เก็บเลยเว้ย เผาเร็วเว้ยแต่ว่าไม่เห็นไม่ได้เร็วมากเว้ยมันก็เร็วเหมือนเดิมอ่ะเออ อยู่ดีก็เร็วเว้ยฮะเออ มันงงวะช้าจะเร็วอ่ะอ่าได้แล้วทำไงวะให้วางแบบหมดเลยแล้วไม่ให้มันเรียงกันอ่ะ ยังไงอ่ะ ให้เท่าเท่ากันอ่ะกดคลิกซส่คายแล้วก็ลากเลย ต่อไปก็เหลือเตียง มีพวก ไอ้นี่หานี่เต็มน้ำเลยฟาร์มเอเมอรัลได้เต็มเลยเว้ยโอเคเหลือหิน ได้เค มาเต็มเลย 哎，这都ล了，จำเลยเองชี้เทมกดชิปทีไว้ยมันโชว์เทพให้ดูตัวอะไรอ่ะตกอะไรวะอะไรก็บอกแบดแบดแบดแบดเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยตัวแหวะแบวะแบวแบวะอเ้เดีตัวอะไรชนเผ่าอะป้ายไงไอ้หาเราเกาะแค้นี่เลย เกาะสตันเลยเว้ยโดนโลเอนโดนขวานองกทีอ่ะโหจังหวะอาวุธเองเกียร์มาะฆ่ามันดบเลยปะมันจบแก๊สเกียร์มาเี่ยเจอวัวเจอวัวอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยแฮกคิปเปอร์สคริวแอคแท็กคืออะไรวะ บอกให้ใส่บนหัวโอ้ยฮะอะไร ได้เกาะแค่หนึ่งเองโคตรกากเลย ของก็พังได้ด้วย ของโคตรกาก มีสะพานให้ให้คาบด้วยนะเองพีแอดพีแฟบไปอะชื่อมอดมันอะพีแฟบอะก็นี่ก็ฟิชชิงพอตอ๋อพวกไอ้นี่ดีกว่ามอดเดสร้างบ้านดีกว่า เออไงมันมีให้ซื้อด้วยนะอินเซนบิชเนี่ยสร้างสะพานได้มีบ้านมีเดเจอด้วยเฮ้ยโคตรกากไอ้ห่าดูแล้ว กากเลย เฮ้ยวิลเลจเจอร์เลยเว้ย กาดไอ้ห่ามันไม่มีอะไรเลยแค่บ้านงูๆเว้ยมันไม่ได้แถมวิลเลจเจอร์ไปด้วย ถ้าแถมมาโคตรดีเลยตอนนี้อยากได้แอปเปิลนี่มากเลย เองไปหาสีส้มแล้วก็สีฟ้าขาวอะเออให้กินแอปเปิลเนี่ยเองสามารถสเต็ปอัพได้แบบโขนมากเลยเว้ยเองสามารถปลื้ดเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวตันมาลยเดี๋ยวของดีหน่อยเย นี่ได้แบตเตอรี่แล้ว วางไว้ไหนดี เองได้บุปปีนีนั่นยังบ้านในเนี่ยมอเตอร์เรทเฮาอ่ะ ได้อย่างใจย้ยของ ก็ยายอยากเนี่เหลือแค่หินเหลือแค่คอมโพสโตนเนี่ย เดี๋ยวค่าเตรียมย้ายก่อนเองไปเก็บหินค่าเอาเชสทันสปอร์เตอร์มา ทุบบ้านนี้ทิ้งเลยวะไอ้มีสโตนบ้านในตัวฮะมีสโตนบ้านในตัว ไม่มีแล้วหมาไปหายหัวไปไหนวะ เออ มันไปไหนแต่ว่าหายไปเลย ไอ้ที่ผลิตไฟฟ้าไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่นี่ ตาถวยฮะโหไม่เห็นไอเดียว what the heck เดนทำยังไงวะเย้ มีไฟใช้แล้วเดี๋ยวขายอันเดียวเนี่ยค่าทำระบบเก็บของอ่ะบอกเอาหินนิ้หน่อย อยากได้หินเอ้ยทำไมเราไม่คิดไม่ได้วะทำไมวะ ตีอะไรโอ้ไม่ได้ว่ะมันไอ้นี่ว่าแต่มีหิดว่ะมีดิมันต้องมีดิวะไอ้นม่ทำไมเนี่ยใช่วะโอ้ยเองไปลงไปที่สุดสิเดี๋ยวปิดด้วยเนี่ยวะเนี่ยเออไม่ต้องเนี่ยนี่มีคอมเพลสโตนนี่อยู่เอ้าเจอเหมือง มีเบืองทุกที่เจอไอ้นี่เลยเอาเจอเลยที่ขุดอะไรเนี่ย เอ็มไม่ล่ออีกแกเอ็มไม่ล่อทองเก็บเองมีเอ็มไม่ล่อเต็มเลยเนี่ยเอ้ยมีนี่ด้วยมันสามารถอันนี้ได้เว้ยเมื่อเองตายปุ๊บมันจะเอาของในตัวเองกลับมา ใช้เอ็มไม่ล่อครับไม่ได้เก็บของเนี่ยมาลุยเหมืองทำไมเนี่ย ตกจะวานเลยตกหน้าเลยฮะ ได้บ้านอย่างเงี้ยจะวางบ้านแล้ว ไปพอเลิกเลิกเลิก ตีลยฮะยังไม่ทำคำหาเลยอ๋อคิวอาหารวันนี้พอแค่นี้ก่อนอุ้ยจริงจังเลยเล่นขวายขวายปะขวายอ่ะฮะเดียวใจเย็น เอามาเอามาไม่อยากดูอ่ะอยากดูบ้านดูเลยขุดไอ้นี่ให้หมดก่อน เอาไม้ออกไม้หมด พวกเนี้ยไอ้ของไอ้ของเองเอาวางวางทับไอ้นี่เลยเว้ยเพิ่องพื้นที่อ่าคลิกขวาตรงประตูนี้อ่า ยืนก้มตรงนี้ ยิงกบนี่ เออ ที่ขวา แล้วก็พรีวิวดูเลยไม่ไม่อยากดูเฉยก็นั่นแหละกดพรีวิวไง นี่นี่มีอาคาเชียเฮาเว้ยโคตรสวยเลย เราต้องเอาอาคาเชียเว้ยอาคาเชียมีญาแถมให้ใหญ่เลยไอ้ที่มีจังเกิลจังเกิลเฮาอ่ะมีเอาเอาอาคาเชียไอ้ห่าอาคาเชียดีสุดแล้วเพิ่มเชดไหมไม่เพิ่ม สร้างเมนเชียเนีเชดไม่เอานะ อ่ะอยู่ไหนนี่เอาไปอุ้ยอุ้ยนี่จัดการดูค้สมนวนก่นครับไอ้บ้านเริ่มต้นอ่ะ สปูนเฮาสวยเว้ยแต่ว่าแต่อันเนี้ยอาคาเชียสวยสุด เอออาคาเชียใหญ่ด้วยเอากล่องออกไงไม่ชาร์ปเอาไหมเอาเหมืองลงล่างเอากล่องด้วยเอากล่องด้วยเผื่อมแถมของ เอาอะไรนะ เอากล่องไปด้วยมันแถมของ อ่าก็ได้ก็ได้ อู้อาก็ได้ก็ได้ แต่ก่อนอื่นเนี่ยขุด ไอหา บ้านนี้ทิ้งก่อนครับมีรีดามเอทแล้วครับได้แค่สองเองไงอัพโลเพิ่มอีก อุ้ย หาเก้าแสนหมดแล้วเนี่ยพลังงานเป็นล้านเลยเนี่ยคลิปไลค์คลิปทูแต่เราอยู่นะ เอ้ย ถ้ากดชิปไลค์คลิปกูจะ ถึกกระเทืกพื้นไปนี่เออใช่ลืมบอก อียาวัวตาย นั่นไงฮะวัวตายเลยอย่าไปเลยอย่าแล้วเราเป็นแล้วะเอาไปเผากินเลยไป โอ้ย จะสะเทือนเปลืองอาหารจะสะเทือนจอาสะเทือนรู้อยุดเนยืออย่าหลบจิตไอ้ห่าเกตันเออโอ้โห หัวแตก เฮ้ยโอ้โหยป้ายไงบ้านรู้แล้วเนี่ยนะโอ้วิ่งวิ่งนี่เหลือเหลือเหลือใต้ตีนอยู่เอ้ฮ้ยป้ายไงไม่อุดแล้วเว้ยบันไดดิงเนี่ยบันไดดิงเนี่ยไม่อุดแล้วของดีเลยนะอะไร สร้างทับเองเลยหลบไปดิไอ้พากนี้ไ่พูดอย่าตายตายสร้างตรงนี้นะ อยู่บนต้นถั่วล้อเนี่ยปืนต้นถั่วล้อเนี่ยโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรอยู่ไหนวะเอ็งไปไหนอะรูกต้นถั่วอยูู่ต้นถั่วตดีไอ้หาต้นถั่วสวยเลยว่ะอุดดินดิชื่อตัวกันแต่ชอบไปเลยมียาให้แกะกินเหล้าลากแกะมาที่นี่หมดเตียงคู่อะ แถมนี่ด้วยแถมหินแถมแถมแถมถ่ายยี่สิบก้อนวะเห็นอะไรนะแถมถ่ายยี่สิบก้อนเราไงวะเอ้ยมีใต้ดินด้วยเอาใต้ดินโอ้โหอ๋อเก็บของว่ะดีก็เป็นเลยดีไปดูดูใต้ดินใต้ดินไงสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้เว้ยใช้ซิปเปอร์สตอเรจไอ้ห่าเป็ไปเลยนี่ยงเหมืองอยู่เนี่ย ตัวที่โลกเยอะเนี่ย ใช้ที่ทดลองได้ ซ่อมไอเทมด้วยพลังงานเอาไหมเอออตาย เอาอะไรเนี่ยอะไรวะปีนเสาตายเอาเออวะแล้วทุบเตียงไปเลยเนี่ยวะครับตัวเอนชานอีกกลายเป็นผีเนี่ยชูกาเคนอะเอามาดิ เอามาไม่มีเอาอไม่ีีเดี๋ยวบอกว่ามีเต็มเลยไงโอ้ยจมดินเลย จบดิไปดิจบดิไปดิจบดิไปดิอีโอ้สุดยอดเลยใช้ด้เหมือนสุดยอดแน่สุดยอดอะไรวะกว่าทำอะไรอะกว่าทำไม่นี่ไง แอนวิวแบบไม่นี่ ซ่อมแบบเขาเรียกว่าอะไรวะตอ่อีกแล้อีห่าเพชร มีเพชร ทั้งหมดมีสิบก้อนเองเฮ้ป้าไง ดีเขยแล้ว จะเป็นเลย อีเสิบเกม ได้แค่ยี่สิบเองไม่คุ้มเลยกดเพชรไว้ต่อไปแจ็คโอลันเชอร์อยากคราบเลยฮะคืออะไรวะมันต้องใช้ลูกกระสุนอีกเว้ยแม่งยังกากเลยปืนระเบิดโอ้โหคนกากเลยตัวเต็มๆ ไม่กี่ดาเมจเองแจ็คโอลันเชอร์โอ้ใช้เพชรไปห้าเม็ดเนี่ยเฮ้ย ต้องหาที่จ่ายพลังงานน่ะ เอ้ยจะจ่ายพลังงานไงวะ เอาเงินจ่ายป้างเนี่ย เอามันเนี่ยปรปรีปรปรโอ้ยทำเสียหายเลยเนี่ย กระตุก กระตุก กระตุกไป ตกหายเลยวะ ตก ว่างน่าทกทิ้งเลยฮะ เล่นเลยพักก่อนเลย่าสร้างมาแล้วกัน ค่าสร้างไอ้นี่เสร็จค่าก็ออกเราไปศึกษาอย่างดูอย่างอื่นก่อน มันส่งไฟยังไงวะ ก็ไอ้ก็ไปหาข้อมูลเนี่ยเออมันไม่มีมอสสายไฟไงเคเบิลไม่มีอ่ะสายเคเบิลอ่ะหาสายเคเบิลสิพิมพ์ไม่เจอเว้ย ไปเล่นต่อได้หม